การก่อกวนระบบสแปมเมลก็คือการส่งจดหมายเวียนที่ผู้รับไม่ต้องการ ซึ่งทำให้เกิดอีเมลขยะนะคะ และก็สร้างความรำคาญกับผู้รับ ส่วนใหญ่เป็นการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ซื้อสินค้าและบริการจะมาในรูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ส่งแบบหวานแหให้กับผู้รับจำนวนมากในคราวเดียวกัน ถือเป็นเครื่องมือทางการตลาด ที่มีต้นทุนต่ำสุด ในการเข้าถึงลูกค้า ซึ่งบางครั้งอาจจะมีการแนบไวรัสหรือเวิร์มคอมพิวเตอร์ติดมาด้วยนะคะกับอีเมล นั้น นอกจากนี้ยังมีการส่งสแปมเมสเซจไปในกระทู้สนทนาอีกด้วย ถือว่าเป็นการกระทำที่ละเมิดและก็ลุกล้ำความเป็นส่วนตัวของบุคคลค่ะ แนวทางการป้องกันภัยคุกคามที่กล่าวถึงข้างต้นนะคะ ส่วนหนึ่งเกิดจากองค์กรธุรกิจที่มีจำนวนมาก ได้ทำการรวบรวม และก็แลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าระหว่างกัน โดยมีวิธีการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว จากแหล่งต่างๆ ทีละส่วน แล้วนำมารวมกัน ก็จะทำให้องค์กรมีข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นมากขึ้น แล้วนำข้อมูลไปแสวงหาผลประโยชน์เชิงธุรกิจ โดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้เสียหาย ดังนั้นจึงควรมีการกำหนดกฎหมาย หรือพระราชบัญญัตินี้ขึ้นมา เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนให้ชัดเจนนะคะ โดยวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันบุคคลที่ได้รับการกระทำอันมิชอบ มี 4 ประการค่ะ การป้องกันการบุกรุก โดยไม่มีเหตุอันควร อย่างเช่น การสังเกตพฤติกรรม การเข้าใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้งานโดยไม่รู้ตัวนะคะ หรือจะเป็นการป้องกันการฉวยโอกาสจากกรณีที่มิจฉาชีพ มีชื่อที่เหมือนชื่อของบุคคลอื่นนะคะ และก็ป้องกันการเปิดเผยข้อมูลในการเข้าใช้บริการจากหน่วยงานต่างๆ ค่ะ รวมถึงป้องกันการสวมรอยข้อมูลของผู้อื่นด้วยนะคะ